love, love, love the moon. 안는데 No way no w a 강해서 앨범은 들어도 뻔해 뻔해 뻔해 TV를 들은 놓은 자 샤너만 털어본 ไม่อยากออกไปไหนให้ใครเขาถามว่าเธอไปอยู่ไหนเพราะยังไม่พร้อมจะรับความจริงเลยต้องทนฝืนยินให้ไหว และภายในใจยังหวังให้เธอนะกลับมาอยากให้ดวงจันทร์โคจรมาอีกทีเราวันได้พบกันอีกครั้งดวงจันทร์ที่เห็นอยู่ตอนนี้นั้นคงไม่ได้ต่างจากตัวฉันอยู่เพียงลำพังทำความคำมืดที่มัน แสนจะเงียบงันยังรอดวงจันทร์ในวันที่กลับมาเต็มดวงถึงแม้จะรู้อยู่แล้วว่าภาพที่เห็นนั้นคงจะเป็นแค่ภาพลวง 지지가 않네